ตอนเด็กมันโคตรสบายไม่ต้องคิดอะไรให้ปวดหัว มากมาย อยากได้อะไรก็ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าที่อยากได้ก็ต้องได้ ก็ต้องได้ต้องได้พอโตขึ้นมาถึงได้รู้ว่าเงิน มันหายาก ยากกว่าจะได้มาแต่ละบาทมันเหนื่อยมาก ก็จงรู้ไว้ซะว่าเงินมันหายาก ฉะนั้นอย่าใช้เงินให้มันฟุ่มเฟือยมาก เพราะว่าลุงหามาแต่ละบาทมันเหนื่อยมากทรัพย์สมบัติทุกอย่าง าก็เพื่อแกคนเดียวรู้ไหมเพื่อแกคนเดียว ลุงตายไปลุงก็ไม่ได้เอาไป ให้แกคนเดียว ให้แกคนเดียว ให้แกคนเดียวรู้ว่าให้แกคนเดียว